าอีกไหมเออสองมา แล้ว ครับ ผม อะไร โอ้โห ตัวหนังสือ โอ้ยวายสี่ตัวเพื่อนเลยเต็มช่องไปดีอย่างนี้ เต็มช่องไปทีครับผม เต็มคาราเบลไปอีกครับผมโอ้โห ช็อตนี้ไม่ต้องสืบ ไม่ต้องสืบเลยจ้ะเอาอะไรครับผมสี่พันเพื่อนเออ อนคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ กับไอฮัมแล่นะเพื่อนๆนะมา วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับผมเป็นเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งนะครับผมมาจองเวสองนะเพื่อนๆนะมาอันดับแรกครับผมเพื่อนเรามาดูก่อนเลยครับ ตัวเกมอยู่ไหนก่อนนนี่ไงเจอแล้ววันนี้ก็มากับทุน 450 นะเพื่อนๆนะ มาครับผม วันนี้เรามาดูเลย จะโยหรือจะไปกับทุน 450 นั้นกันนะ มาสิไป เปิดปิดเปิดเบ็ดไปที่ 40 เลยครับผม ไป 30 เปิดเพื่อนๆ ไปครับผมสิเกมดังไว้หน่อย ลดเสียงเกมนิดนึงไม่เข้าเลยเลยเพื่อนโอ้โหหมดอ่ะขออนุญาตไป เติมเครดิตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาใหม่นะเพื่อนนะผมก็ไปเติมเครดิตเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ อีก 500 นะเพื่อนๆนะมาเอาใหม่นะเพื่อนเบ็ดสี่สิบไปเลย 30 เปิดมาดูกัน จะอยู่หรือจะไป มาไหม มาสักหน่อยสิเมื่อกี้โดนไปตั้ง 400 มาหน่อยสิไม่เข้าเลยเลยเพื่อนมาไหมไม่เข้าอีกแล้ว อ้าวจะหมดแล้วนะ จะหมดแล้วนะมาจะหมดอยู่แล้วเมื่อกี้เพื่อนอือมาอีกเสียงเกมดังไปทีนึงช็อตนี้เอาเรื่องเพื่อนเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเท่าไรครับผมมาดูกัน สี่พันเพื่อนๆเออเต็มคาราเบลไปดิไปกันต่อครับผมไปกันต่อมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เมื่อกี้โดนไปเท่าไหร่นะสี่ร้อยเอามา มาอีกในเข้านะมาอีกทีมาอีกสิเอาสปีดสปินมาว่ายังไงเป่าจุดจุดจุดจุด เอยหยุดแล้วเพื่อนเอ้ยมันเกือบจะวิ่งเลยเอาวิ่งเลย อันสุดท้ายไม่เป็นไร เอามาอย่างได้รุนอีกอยู่ครับเพื่อนเอาไปกันอีกอย่างได้รุนอีกข้างบนมีอันหนึ่งนั่นเลยนะลงมานั่นแรมเลย ไปครับผมกับฟรีสปินสิบครั้งนั้นเพื่อนนะ มา มาเลยมา เป็นยังไงตอนแรกเงียบกลิบเปิดที่สองมาไม่เข้าอะไรเลยเอามาอยู่ไปต่อ ตัววายมาเสริม อือมาอีกได้ตัววายอยู่มาอือได้ตัววายอีกไหมไม่ได้แล้วตัววายหมดแล้วแต่ช็อตนี้ได้มา228เพื่อนมาอีกขออีกหนักๆมาวายสองตัวเพื่อนเอ้ยเออยวายอีกสองตัวสังแต่นี่มีตัวเขาท่านหน้านะเพื่อนนะเสียดายจริงๆเลยมาอีกไหมมาอีกไหมไม่เข้าอีกแล้วอีกสี่ครั้งเอ้ามาห้าเต็มแถวไปดิ เสียดายสอง ไม่เข้าแถวแรกนั้นเลยนะมาอีกไหมเออสองมาแล้วครับผมอะไรโอ้โหตัวหนังสือโอ้ยวายสี่ตัวเพื่อนเลยเต็มช่องไปดีอย่างนี้ เต็มช่องไปทีครับผมเต็มคาราเบลไปอีกครับผมโอ้โหช็อตนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเลยจ้ะเอาอะไรครับผมสี่พันเพื่อนเลยเต็มคาราเบลนะเต็มคาราเบลมาอีกอีกมาอีกสองครั้งอีกสามครั้งเพื่อนมาไหมมาสองเต็มช่องไป วายสามตัวมามาอีกครับผม ได้วายอีกหนึ่งตัวอย่างได้วายช่วยชีวิต ขอสามแถวแรกสามไม่เข้าแถวแรกกันเพื่อนนึงน้ำตาจะไหลนะ มาอีกไหมเออมานี่สามมาวายสองตัวมาแล้วครับผมโอ้ยมาอย่างได้วายอยู่วายหมดแล้วตกหนังสือมาเออได้วายมาอีกสองตัวห้ามาครับ ผมโอ้ย มีอะไรมาเชื่อมอีกไหมไม่มีแล้วเพื่อนๆเลยแต่ดอกนี้บวกมาอีก 1668ครับผม เต็มคาราเบลนะมาอีกมาอีกต่อสุดท้ายแล้วว่ายังไงอืมาขอห้าอือห้าแถวแรกมาแล้ววาอีก2ตัวอือสองเต็มช่องไปวาอีก3ตัวโอ้ยตัวหนังสือมาอะไรอีกหมดแล้วเพื่อนๆเต็มไม่เป็นไรครับผม ไปกันต่อบวกมาหมื่นแล้วครับผมหมื่นสี่แล้วเพื่อนๆเลย สบายใจแล้วแตกหมื่นแล้วสบายใจแล้วครับผมไปกันต่อเหลือกี่ครั้งว่ายังไงมาไหมมาอีกสิมามาอีกเออนั่นแหละโอ้โหเต็มคาราเบลไปดิสามเต็มช่องเพื่อนๆดูช็อตนี้ไม่ต้องสืบเลยครับผมไม่ต้องสืบครับผม โอ้ยจะสองหมื่นอยู่แล้วเพื่อนไปกันต่อไปกันต่อ อีกหกครั้งเพื่อนหกครั้งนี้ผมก็จะพอเลยนะไม่เข้าแล้วว่ายังไงรัตนาอีกไหมไม่เข้า ครั้งสุดท้ายว่ายังไง มาให้หน่อยสักดอกบึ้มบั้มมานั่นไงบอยมา เขาอุห้ามาครับผม โอ้โหได้ไวไปสามแถวเลยเมื่อเต็มช่องไป โอ้โห ตัวหนังสือมาด้วย ช็อตนี้เต็มคาราเบลไปครับผมอุ้ยมาอีก ขอครั้งสุดท้ายเป็นเป็นไรครับผมบวกไปเลยหมื่นเก้าคุณเบนาผมจะพอแค่นี้ดีกว่านะครับ ผมไปถอนกันเลยดีกว่าลีหน้านิดนึงแล้วกันนะอ่ะหมื่นเก้าเมื่อถอนไปเลยครับผมหมื่นเก้าเนาะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอเคนะครับ ผมถอนไปเลยแล้วกันนะอ่าแค่นี้รายการบันเบิเอ้ย